จากใจ รักที่เคยผิดหวัง แต่รู้ไหมฉันไม่เคยเสียใจ บนทางที่แยกกันไปสุดฟ้า นำพาให้เรากลับมาพบกันใหม่ ความรู้สึกในวันวานวันนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนไป เธอคือความรักของฉัน คือความทรงจำที่งดงามมีแต่เธอ ชีวิตมันมีความหมายเท่าไร ความรักที่ฉันได้มอบให้เธอวันนั้น ตราบชีวิตของฉันจะหา นอกจากเธอ เธอยังเป็นอุ่นไอในคืนนับหนาวและออนลเพียงมีเธอสบตา ความหมายบนทางที่เรากลับมาอีกครั้ง ต่อไปจะได้ร่วมทางหรือร้างไกล ความรู้สึกที่มีเธอที่อยู่กับฉันไปจนถึงวันสุดท้าย ฉันคือความทรงจำที่งดงามมีแต่เธอเท่านั้นจะนานเพียงใดก็ตามยังคงอยู่ในความคิด เธอทำให้รู้การมีชีวิตมันมีความหมายเท่าไร ความรักที่ฉันมีมอบให้เธอวันนั้น ตราบชี ฉันจะหาไม่ ก็คงไม่มีใคร จะได้หัวใจดวงนี้ไป ความรักที่ฉันได้มอบให้เธอวันนั้น ตราบชีวิตของฉันจะหาไม่ ก็คงไม่มีใคร ได้หัวใจดวงนี้ไป นอกจากเธอคือความรักของฉัน จำที่งดงามมีแต่เธอเท่านั้นจะนานเพียงใดก็ตามยังคงอยู่ในความคิด เธอทำให้รู้การมีชีวิตมันมีความหมายเท่าไร